ใครที่รอซื้อ iPad Pro ปี 2020 รุ่นที่ใช้สัญญาณเซลูล่าได้ด้วยนะครับ วันนี้ 29 เมษายน 2563 ทาง Apple ได้วางขาย รุ่นนี้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมีติดตามชมพร้อมๆ กันได้เลยนะครับ ก่อนหน้านี้ครับทาง Apple ได้เปิดขาย iPad Pro ปี 2020 ในรุ่น Wi-Fi ไปแล้วนะครับ ส่วนในรุ่นของ Cellular นั้น เพิ่งจะเปิดขายในวันนี้เองนะครับ ในส่วนของตัวราคานั้นสำหรับ iPad Pro ขนาด 11 นิ้ว รุ่น Wi-Fi บวก Cellular นะครับความจุ128 g b ราคาอยู่ที่ 32,900 บาท256 g b ราคา 36,400 บาท 512 g b ราคา 43,400 บาท แล้วก็รุ่นความจุสูงสุดนะครับ1 t e r b ไบตราคาจะอยู่ที่50,000กับ400 บาท สำหรับ iPad Pro ขนาดหน้าจอ 12.9 นิ้วนะครับรุ่น Wi-Fi บวกเซลลูล่าความจุ128 g b ราคาอยู่ที่ 39,900 บาท256 g b ราคา 43,400 บาท512 g b ราคา 5,400 0บาท แล้วก็ความจุ1 t e r b ไบตนะครับราคาจะอยู่ที่ 57,400 บาท ณ ตอนนี้สั่งซื้อได้เพียงช่องทางของ Apple Store Online เท่านั้นนะครับส่วนในร้านตัวแทนจำหน่ายต่างๆ นะครับ ไม่ว่าจะเป็น t o o m o v e Edge Banana Studio 7นะครับ หรือว่าตัวแทนอื่นๆ นะครับ น่าจะมีการประกาศราคาแล้วก็โปรโมชั่นเร็วๆนี้ ถ้าหากใครต้องการที่จะซื้อในราคาที่สามารถพ่วงกับแพ็กเกจต่างๆ ได้นะครับ อาจจะมีส่วนลดเพิ่มเติม ก็แนะนำว่าให้รอดูในส่วนของ ราคาจากร้านตัวแทนจำหน่ายก่อนนะครับ น่าจะได้ส่วนลดเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับ แต่สำหรับใครที่อยากจะซื้อเครื่องเปล่านะครับ สามารถกดสั่งซื้อได้เลยที่ Apple Store ออนไลน์นะครับผม นอกจากนี้ครับก่อนหน้านี้ผมได้ทำคลิปไว้นะครับให้คำแนะนำเกี่ยวกับเราจะเลือกซื้อรุ่นไหนดี ระหว่าง iPad รุ่นที่ใช้ Wi-Fi อย่างเดียว แล้วก็ iPad รุ่นที่ใช้เซลลูลาได้ด้วย ยังไงลองไปตามดูนะครับในคลิปนั้นอธิบายไว้ให้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับเราจะได้ตอบตัวเองว่าเราควรจะซื้อรุ่นไหนไปใช้ดีนะครับสำหรับรีวิว iPad Pro ปี 2020 ผมได้โพสต์คลิปเอาไว้ให้ละลองไปตามดูนะ ผมแนบลิงก์ทั้ง2 ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ บอกความคืบหน้าให้ได้ทราบกันว่า iPad Pro 2020 นั้น รุ่นที่ใช้ซิโรล่าวางขายในประเทศไทยแล้ว ผมต้องไอ้มดขอตัวลาไปก่อนครับ ไว้พบกันในรอบหน้า สวัสดีครับ